สรุปจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านความเป็นเจ้าของนะคะ ก็หมายถึงการมีกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน ทั้งที่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ก็อย่างเช่น คอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆนะคะ แล้วก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้นะคะจำพวกทรัพย์สินทางปัญญา อย่างเช่นบทเพลงหรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะ การทำซ้ำหรือว่าลอกเลียนแบบทรัพย์สินหรือว่างานที่ผู้อื่นสร้างสารรค์เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งในปัจจุบันเราจะพบว่ามีแนวโน้มการกระทำผิดที่มีมากขึ้นนะคะ อย่างเช่นเว็บไซต์ต่างๆ ที่นำผลงานที่มีลิขสิทธิ์อย่างเช่นบทเพลง ภาพยนตร์ ไฟล์หนังสือ โดยให้ผู้ใช้งานนะคะ ดาวน์โหลดไฟล์เหล่านั้นไปใช้งาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะ อีกทั้งเรายังพบว่าการขายสินค้าที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ก็ยังมีอยู่รอบตัวเรา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้าที่ทำให้ขาดรายได้ จนต้องมีการเปลี่ยนกลวิธีทางการตลาด และบางครั้งนะคะก็อาจจะมีการปิดกิจการไปในที่สุดค่ะ สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นผลพวงมาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างขาดจริยธรรมค่ะ